คลิปนี้เหมาะมากๆ เลยสำหรับคนที่กำลังทำ YouTube เพื่อหารายได้อยู่นะคะ และก็เหมาะกับคนที่ทำ TikTok แล้วก็ต้องการสร้างรายได้จากการทำ TikTok ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาชีช n e l คลิปนี้นะคะชีจะมาสรุปนะคะ สั้นๆ ระหว่างความแตกต่างระหว่าง TikTok และ YouTube นะคะ ด้วยประสบการณ์การทำ YouTube มาประมาณ 2 ปีกว่านะคะและมีผู้ติดตาม 60,000 กว่าคน และ TikTok นะคะทำมาประมาณปีกว่าๆนะคะมีผู้ติดตาม 900,000 คนค่ะ ชีก็เลยอยากจะมาเปิดเผยนะคะ ประสบการณ์ต่างๆที่ได้มาจากการเรียนรู้ของ 2 ช่องทางตัวนี้นะคะ2แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตัวนี้ เอามาให้ทุกคนฟังนะคะว่า แต่ละแพลตฟอร์มมันคือการทำวิดีโอเหมือนกัน แล้วมันแตกต่างกันยังไงนะคะ คลิปนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังทำ YouTube เพื่อหารายได้อยู่นะคะ แล้วก็เหมาะกับคนที่ทำ TikTok แล้วก็ต้องการสร้างรายได้จากการทำ TikTok ด้วยนะคะ เหมาะมากๆเลย โอเค ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันระหว่าง 2 แพลตฟอร์มนี้นะคะ ก่อนอื่นขอกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ และเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะ ความแตกต่างระหว่าง YouTube กับ TikTok นะคะ คือ YouTube เนี่ยจะมีผู้ติดตามขึ้นช้ามากๆเลยนะคะ follower หรือว่า subscriber นะคะ ขึ้นช้ามากๆ แต่เราอะสามารถหาผู้ติดตามได้เร็วมากยิ่งขึ้นแบบ up speed ทวีคูณเร็วมากๆเลยนะคะ โดยการที่เราไปทำคลิปใน TikTok และเราก็เอาผู้ติดตามจาก TikTok นะคะ มาติดตามต่อใน YouTube ได้ด้วย วิธีการทำนะคะง่ายมากๆ เราก็เอา ลิงก์ YouTube ของเราไปเชื่อมไว้ในหน้าโปรไฟล์หรือว่าหน้าไบโอของเราใน TikTok นะคะเพียงเท่านี้ค่ะ คนที่เขาดูคลิปของเราใน TikTok ถ้าเขาชอบเรานะคะ เขาก็จะไปติดตามเราใน YouTube ต่อค่ะ ข้อที่2นะคะ ถ้าหากว่าใครเนี่ยกำลังทำ YouTube หรือ TikTok เพื่อที่จะหาสปอนเซอร์หรือว่าหาเงินนะคะ ก็จะบอกไว้เลยว่าใน TikTok นะคะหาสปอนเซอร์ได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่านะคะ งานมีเยอะมากๆเลยนะคะ ถ้าเรา สร้างผู้ติดตามได้เยอะอย่างเช่นหลักแสนนะคะหลักล้านเนี่ยงานจะเข้ามาเยอะมาก งานอาจจะหลากหลายแล้วก็เข้ามาเยอะมากกว่า YouTube นะคะ แต่เรทหรือว่าราคาต่อคลิปนะคะสำคัญคือทาง YouTube เนี่ยเราอาจจะได้เรทที่ดีกว่า นั่นเอง ข้อที่ 3 นะคะ ในความคิดเห็นส่วนตัวของชีนะคะ ชีมองว่า คนที่ติดตามเราใน YouTube นะคะเป็นเรียลแฟนมากกว่าคนที่ติดตามเราใน t i k t o กนะคะคนที่ติดตามเราใน YouTube เนี่ยเหมือนเขาอะจะเฝ้ารอการออกคลิปของเรามากกว่า คนที่ติดตามเราใน TikTok นะคะเพราะฉะนั้นชี้มองว่าเวลาเราทำคลิปอะไรออกมา แล้วเราจริงใจต่อคนดูมากๆเลยนะคะ ใน YouTube เนี่ยคือมีผล Impact มากๆเลย และหลังจากนั้นนะคะถ้าเราทำคลิปดีนะคะ คนติดตามเรา ไปตลอดเลยอะไรเงี้ยงานแล้วก็เงินก็จะเข้ามาเองค่ะ มาถึงข้อที่ 4 แล้วนะคะข้อที่4ก็คือช่วงเวลาการโพสต์คลิปนะคะ ใน TikTok นะคะ บางทีเราอาจจะคิดว่า เอ้ยเราควรจะต้องโพสต์ช่วงเวลาตอนเช้าหรือว่าตอนเที่ยง หรือตอนเย็นเป็นปกตินะคะ แต่ไม่เลยค่ะ การที่ลงคลิปใน TikTok นะคะ บางทีลงตีหนึ่งตีสองตีสามก็สามารถเป็นไวรัลได้นะคะ ส่วนของ YouTube นะคะ เราสามารถศึกษาได้จากสถิติหลังบ้านเลย ก็คืออ้างอิงจากตัวนั้นได้เลยนะคะ ว่าควรจะโพสต์ช่วงเวลาไหนแล้วก็คนช่วงไหนดูเยอะที่สุดนะคะ ซึ่งจะแตกต่างจากทาง TikTok นะคะ มาถึงข้อที่ 5 นะคะ การตัดต่อนะคะใน TikTok เนี่ยจะใช้เวลาสั้นกว่าเร็วกว่าและก็ง่ายกว่านะคะ เพราะว่าใน TikTok เนี่ยเขาคือแอปตัดต่อแอปหนึ่งเลยนะคะ สามารถทำจบได้ในแอปเดียวค่ะ และที่สำคัญนะคะใน 1 วันเนี่ยเราสามารถผลิตคลิปนะคะใน t i k t o กเนี่ยสามารถผลิตได้ตั้งแต่3ถึง5คลิปต่อวันเลยทีเดียว ซึ่งแตกต่างจาก YouTube นะคะ เราต้องใช้เวลาในการผลิตคลิป YouTube 1 คลิปเนี่ยอาจจะใช้เวลา2-3 วันเลยทีเดียวนะคะอ่าและอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่บอกว่าทำไมผู้ติดตามใน TikTok ถึงมีเยอะ แล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าใน YouTube นะคะ มาถึงข้อที่ 6 นะคะ ผู้ชมของทั้ง 2 แพลตฟอร์มนะคะ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ ถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนคนเดียวกันนะคะ ยกตัวอย่างชีนะคะ ก็เป็นคนที่ดูคลิปทั้ง 2แพลตฟอร์มเลยนะคะ ชอบดูทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube นะคะ ยกตัวอย่างนะคะ ถ้าเชียร์มีเวลาไม่เยอะ แล้วก็อยากดูอะไรที่มันเพลิดเพลิน ดูคลิปสั้น ๆ ชีก็จะไปดูใน TikTok นะคะ แต่ถ้าว่าชีอยากจะค้นหาอะไรที่มันเป็น how to เป็นความรู้ แล้วก็อยากจะดูอะไรยาว ๆ นะคะ ชีก็จะไปดูในฝั่งของ YouTube นะคะ ก็ความหมายก็คือ เราอ่ะจะต้องผลิตคลิปออกมาเสิร์ฟให้กับคนดูอ่ะให้ตรงกับความต้องการของผู้ดูนะคะ ส่วนข้อที่7นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเพลย์ลิสต์ค่ะ เมื่อก่อนนะคะมีเฉพาะแค่ใน YouTube นะคะที่สามารถสร้างอัลบั้มหรือว่าเพลย์ลิสต์ได้ ส่วน TikTok นะคะก็เพิ่งมีฟีเจอร์นี้ออกมา แต่เขาก็มีข้อจำกัดอยู่ดีนะคะว่าจะต้องมีผู้ติดตามเท่าไหร่ถึงจะสร้างเพลย์ลิสต์ได้นะคะ แล้วเพลย์ลิสต์เนี้ยมันมีข้อดียังไงเพลย์ลิสต์เนี่ยมันก็สามารถดึงดูดผู้ติดตามหรือว่าผู้ชมนะคะให้มาติดตามเราได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะว่าการ กรุ๊ปรวมเรื่องอะเป็นกรุ๊ปเดียวกัน เป็นเพลย์ลิสต์เดียวกันหรือเป็นอัลบั้มเดียวกันนะคะ มาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะ คนที่เขาดูเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่า เฮ้ย คลิปเนี้ยหรือว่าคนที่ทำคลิปตรงเนี้ยตอบโจทย์เขาอยู่นะเขาหาคลิปอะไรแล้วก็มันก็มีเรียงกันออกมาหลายๆคลิปเลย ซึ่งก็ตรงตามความต้องการของผู้ชมในทีเดียว ก็จะทำให้ผู้ชมคนนั้นตัดสินใจที่จะกดติดตามเรามากยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อดีของการทำเพลย์ลิสต์อย่างหนึ่งนะคะ มาถึงข้อที่ 8 นะคะ YouTube นะคะ คนจะหาคลิปเราเจอได้ เราก็ต้องใส่ SEO ถูกไหมคะ SEO ก็คือเป็นการใส่แท็ก ใส่พวก คำย่อๆข้อความอะไรต่างๆ ที่คนมักจะเซิร์ชหานะคะ สมมุติว่าเราใส่ SEO คำว่า filter IG นะคะ แล้วถ้าคนเนี่ยเซิร์ชหาคำว่า filter IG เขาก็จะมาเจอคลิปเราถูกไหมคะ แต่ TikTok นะคะ ไม่สามารถใส่ SEO ได้ คนจะมาหาคลิปเราเจอได้ก็ต่อเมื่อเราติดแฮชแท็กค่ะ ข้อนี้สำคัญมากๆ เลยนะคะ เพราะฉะนั้นทุกคลิปที่ลงไปนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นคลิปที่มีความรู้ แล้วเราอ่ะอยากจะให้คนอ่ะกลับมาเจอคลิปของเรา เราก็ต้องติดแฮชแท็กนั้นไว้นะคะมาถึงข้อที่ 9 กันแล้วนะคะ ข้อที่ 9 นะคะชี้อยากจะแนะนำสำหรับคนที่มีสินค้าหรือบริการอยู่ในมืออยู่แล้ว ถ้าหากว่าคุณเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์หรือว่าต้องสต็อกสินค้า เปิดหน้าร้านตอนนี้เปิดอาจจะยากถูกไหมต้องมาขายออนไลน์นะคะชี้แนะนำให้ทุกคนนะคะ มาผลิตคลิปใน t ก k t o k นะคะเพื่อที่จะขายสินค้านั้นๆค่ะ คุณจะเห็นเม็ดเงินนะคะ ได้ชัดเจนแล้วมันก็เร็วมากๆเลยนะคะสำหรับ การขายของค่ะ ส่วนวิธีการขายสินค้าใน TikTok ทำอย่างไร จริงๆชีชทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกคนสามารถกดไปดูได้นะคะ ที่ลิงก์ด้านบนนี้นะคะชีจะแปะไว้ให้ค่ะ ทำง่ายมาก ๆ เลย และก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะ อยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเพลงนะคะ TikTok ค่ะสามารถใส่เพลงได้ทุกเพลงบนโลกใบนี้นะคะ เอาเป็นว่าแทบจะทุกเพลงมากกว่า เพราะว่ายังมีบางเพลงที่ยังโดนลิขสิทธิ์อยู่นะคะ แปลว่าติ๊กต่ออาจจะยังไม่ได้ไปดีล หรือว่าไปทำสัญญาซื้อเพลงของค่ายนั้นมา คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนใน YouTube นะคะ คือเพลงลิขสิทธิ์ทุกเพลงนะคะ ถ้าใส่เนี่ยเราจะโดนแบ่งรายได้นะคะ ถ้าเราอ่ะต้องการที่จะสร้างรายได้จากคลิปใน YouTube นะคะ เราก็ไม่น่าจะใช้เพลงลิขสิทธิ์หรอกนะ ชีคิดว่านะ เราอ่ะก็สามารถไปใช้เพลงฟรีของ YouTube นะคะ ใน Music Library ของ YouTube ก็ได้ หรือไปหาเพลงฟรีต่างๆนะคะ เป็นเพลงบรรเลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเอามาใส่ก็ได้นะ เพราะเราจะได้สร้างรายได้จากคลิปนั้นได้แบบ100%ค่ะ โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะ กับ 10 ข้อนะคะ ที่ชีสรุปมาสั้นๆนะคะ จริงๆอ่ะมันยังมีอีกนะคะ มีเยอะเลย เดี๋ยวไว้จะทำคลิปแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะคะ และสิ่งที่อยากจะบอกนะคะ ก็คือให้ทุกคนอะคำนึงถึงเรื่องคอนเทนต์มากกว่านะคะ จงจำไว้ว่า Content is King นะคะ ซึ่งคอนเทนต์เนี่ยมันมีความสำคัญมาก ๆ เลยนะคะ คนจะดูคลิปนี้ก็ต่อเมื่อคอนเทนต์คุณดีคอนเทนต์คุณถามว่ามีประโยชน์ไหม มันตลกหรือมันสนุก คุณสามารถบอกได้ไหมว่าคอนเทนต์นี้มันบอกอะไร และทำไมคนต้องดูคลิปของคุณ ถ้าคุณตอบได้นะคะคอนเทนต์ is king อะถูกต้องแล้วค่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะ เอามาฝากกันเพียงเท่านี้ ถ้าหากว่าชอบนะคะ ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะ และก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ บาย